ดีครับ วันนี้เรามาคุยถึงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยตัวเองกันนะครับ อาจารย์จะแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่อันตราย การติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ จะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูง เดี๋ยวเรามาดูนะว่าวิธีการของเราเนี่ยจะทำการตรวจสอบไฟฟ้าภายในบ้านให้เกิดความปลอดภัย จะต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนของการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าภายในบ้านครับ เราจะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยมีการรั่วไหลหรือไม่โดยการที่เราจะต้องทำการปิดไฟภายในบ้านก่อนในทุกจุดนะครับ ดึงปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านออก แล้วดูที่มิเตอร์ครับ หากเราปิดไฟทุกอย่างหมดแล้ว ดึงปลั๊กไฟออกหมดแล้วนะ แต่มิเตอร์ไฟของเรานะครับที่อยู่ที่อยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านนะนะ ตัวมิเตอร์ ยังมีการหมุนอยู่แสดงว่าเกิดไฟฟ้ารั่วภายในบ้าน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่เราจะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะต้องสืบหาและค้นหาจุดที่เกิดไฟฟ้ารั่วให้เจอนะครับ แล้วทำการแก้ไข ขั้นตอนที่2นะครับนัก่องสาเมื่อเรารู้ว่าเเกิดไฟฟ้ารั่วขึ้นเนี่ย เราจะต้องทำการตรวจสอบละอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องเตรียมนะครับ อย่างน้อยที่สุดนะครับ ต้องมีไขควงวัดไฟนะอย่างที่จำเคยแนะนำในบทก่อนๆนนะครับ เสร็จแล้วนะครับตรวจสอบสายไฟก่อนดับแรกนะ ดูหารอยเปื่อยนะครับ หาการกรอบของสายไฟ หาการอาจจะเป็นลักษณะความเก่าของมันนั่นนะครับ หรืออาจจะดูรอยแมลงสัตว์ที่มันกัดมันแทะหนูอย่างเงี้ยนะที่ไปกัดนะครับ ความเปื่อยยุ่ยเราอาจจะลองใช้ไขควงวัดไฟวัดตามจุด ที่ต้องสงสัยของเราดูก่อน หากมีไฟขึ้นนะ แสดงว่าจุดนั้นนะครับ เป็นจุดที่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้า ช็อตนะครับ จุดที่ต้องสงสัยที่อื่นนะ นอกจากที่เราไปตรวจสอบตามเพดานตามพื้นแล้วก็อาจจะเป็นบนฝ้าเพดานก็ได้นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับ ก็คือไฟฉายที่ต้องขึ้นไปสำรวจ อาจจะมีคราบน้ำอันนี้ก็ เป็นจุดต้องสงสัยเหมือนกันที่หยุดลงสายไฟนะอาจจะมีคราบของอคราบหนูนะครับขี้หนูบ้าง อาจจะเป็นคราบของอแมลงสาบหรือซากสัตว์บนนั้นนะครับ ซึ่งตรงจุดต่างๆเนี่ยต้องใส่หมดถ้าเกิดว่าบริเวณตรงนั้นอยู่ใกล้สายไฟนะถ้าเกิดเจอนะครับวัดไฟแล้วเกิดว่าไฟขึ้นตรงไขโคววัดไฟเรา ก็อาจจะต้องทำการเปลี่ยนสายในจุดๆนั้น ตอนที่ 3 นะครับ ก็เราไปดูที่แผงวงจรรวมไฟฟ้าในบ้านเรานะครับ หรือตรงที่เรียกเรียกว่าที่มีจุดของคัพเอาท์นะ ก็ทำการตรวจสอบแผงไฟฟ้านะครับ สังเกตโดยรอบนะของตัวแผงไฟฟ้า ว่ามีรอยแตกของอุปกรณ์หรือไหม พวกเบรกเกอร์ พวกสะพานไฟนะครับ ว่ามีการทำงานว่าพร้อมอยู่เสมอหรือเปล่านะนักศึกษาอาจจะดึงเบรกเกอร์ลงนะครับ เพื่อทำการทดสอบว่าตัวเบรกเกอร์เนี่ยตัดไฟจริงไหมหรือสะพานไฟนะครับก็สามารถดึงลงได้ จะทำให้ไฟภายในบ้านดับนะการทดสอบนะครับ ก็อย่างที่อาจารย์พูดว่าก็ตัดไฟนะครับ ถ้าเกิดตัดไฟแล้วยังมีไฟฟ้าไหลออกอยู่อันนี้คือจุดที่อันตรายมาก แต่ถ้าตัดไฟไปแล้ว ไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดไม่ทำงาน อันนี้ถือว่าเบรกเกอร์ของเรายัง ยังมีความสามารถในการที่จะตัดไฟได้อยู่นะครับ อันที่ 2 นะครับด้าศสารลองสังเกตภาพรวมของตัวเบเกอร์เราเองนะครับ หรือว่าตัวของแผงวงจรไฟเนี่ยว่ามีตัวแมลงเข้าไปทำรังหรือเปล่า โดยเฉพาะตัวมดเนี่ยนะครับ ชอบนำไข่นำอะไรไปไว้เนี่ย ซึ่งทำให้เกิดความชื้นอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือลุกไหม้ได้นะครับ การตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าแผงไฟเนี่ย อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะ ควรตั้งไว้ในที่สูงนะครับ แล้วก็บริเวณนั้นอ่ะไม่ควรมีความชื้นอยู่ เพราะว่าเป็นจุดรวมของไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านที่จะจ่ายสู่จุดอื่นๆครับ ขั้นตอนที่4ครับ เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์เต้ารับภายในบ้านอุปกรณ์เต้ารับที่ดีนะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่แตกร้าวแล้วก็ไม่มีรอยไหม้เกรียมหรือมีรอยไหม้อยู่นะครับ ควรจะติดตั้งให้สูง ให้สามารถพ้นจากมือเด็กได้ เพราะเด็กอาจจะเอามือเข้าไปแย่ หรืออาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออันตรายกับตัวเองได้นะครับ แล้วก็การติดตั้งเนี่ย ไม่ควรติดตั้งบนพื้นที่มีความชื้นหรือน้ำท่วมถึง การทดสอบเต้าเสียบนะครับทำโดยวิธีง่าย ๆนะครับก็อาจจะใช้ไขควงวัดไฟช่วยนะครับ ในการดูว่ามีไฟฟ้าเข้ามาจริงไหมหรือ นำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปเสียบดูนะครับว่าสามารถทำงานได้ไหมเต้ารับนะครับ เท่าที่ลองเสียบปลั๊กลงไปดูเนี่ยต้องมีความแน่นนะแล้วก็ในทุกจุดของเต้ารับนะก็ควรต้องมีไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับ ต่อไปนะครับขขั้นตอนที่ 5 นะขั้นตอนที่5ครับเป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นพัดลม หม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อน เครื่องซักผ้าอุปกรณ์พวกนี้คืออุปกรณ์ที่ทำความร้อนนะครับ ควรทำการตรวจสอบดังนี้นะครับ 1. ก็คือกลุ่มของปลั๊กเสียบเองนะ ควรที่จะมีความสมบูรณ์ ไม่ควรมีรอยไหม้หรือเกิดการละลายขึ้นนะครับปลั๊กบางตัวอาจจะมีความการละลายนะเนื่องจากมีความร้อนสูงนะครับ อันนี้คือจุดที่อันตรายนะเพราะความร้อนพวกนี้นะครับ มันอาจจะทำให้ตัวของตัวปลั๊กเนี่ยเปื่อยยุ่ยก็ได้ หรือทำให้ตัวของสายไฟเนี่ยมีการกรอกมีการเปื่อยยุ่ยขาด นักศึกษาอาจจะต้องใช้เทคนิคก็คืออาจต้องใช้ตาดูนะครับ ใช้หูเนี่ยฟังเสียงว่าอุปกรณ์นะมีเสียงผิดปกติไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้สัมผัสทางจมูกนะครับ ในการรับกลิ่นว่า มีกลิ่นไหม้หรือกลิ่นผิดปกติจากการไหม้ของอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่นะครับ ขั้นตอนที่ 6 นะครับ เราไปดูอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆกันบ้างนะ เตรียมไขควงวัดไฟเราให้พร้อมนะครับ เสร็จแล้วไปดูว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันรั่วไหลเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเราหรือเปล่านะครับ โดยการที่เราเอาไขควงวัดไฟของเรานะครับ ไปแตะดูที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะ ว่าถ้าเกิดว่าเราแตะดูที่อุปกรณ์ฟ้าของเราแล้วมีสีแดงขึ้นหรือมีไฟขึ้นเนี่ยอันเนี้ยอันตรายนะครับว่ามีไฟฟ้ารั่วแน่นอน โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับน้ำ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องสักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มน้ำ พวกนี้ครับเป็นตัวอุปกรณ์ที่อันตรายนะ ถ้าเกิดมีไฟฟ้ารั่วไหลขึ้นมา เช่นอุปกรณ์เครื่องซักผ้าเนี่ยเราอาจจะเอาไขควงวัดไฟครับไปแตะที่ตัวของเครื่องดูที่เป็นเหล็กนะครับ ที่เป็นตัวเหล็กของของเครื่องนั่นแหละนะ หากมีไฟสีแดงออกจากที่ไขควงวัดไฟเราครับ นักศึกษาอาจจะต้องติดตั้งสายดิน คือติดตั้งสายไฟนะครับลักษณะเหมือนใครสายไฟนะ จากตัวเครื่องที่เป็นเหล็กหรือเป็นอุปกรณ์ของตัวเครื่องนะครับ ลงสู่พื้นดินนะ พื่อให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านลงไปที่พื้นดิน ไม่ให้ไหลผ่านมาที่ตัวเรา ถ้าไหลผ่านที่ตัวเราเนี่ยเกิดไฟฟ้าดูดขึ้นมาเป็นอันตรายนะ อุปกรณ์ตัวที่ 2 ที่ต้องทำคล้ายๆกันที่ต้องตรวจสอบอยู่เสมอคล้ายๆ กันนะ คือเครื่องทำน้ำอุ่นครับ อุปกรณ์เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยจำเป็นนะที่ต้องมีสายดินนะครับ เพราะว่าหากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลไปยังน้ำนะจากตัวเครื่องไปยังน้ำ เวลานักศึกษาอาบน้ำเนี่ย อาจจะเกิดไฟดูดไฟช็อตตรงนั้นได้นะตัวที่อาจารย์แนะนำต่อไปก็คือตัวปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำนี่ยิ่งสมควรเลยนะควรจะมีสายดินติดตั้งด้วย เพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วไหลผ่านน้ำมาได้นะครับ อุปกรณ์หลัก ๆ ทั้ง 3 ตัวที่อาจารย์พูดถึงนะครับ อันนี้ควรติดตั้งสายดินนะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ความชื้น ควรติดตั้งสายดินให้เรียบร้อย ก่อนการใช้งาน มีการตรวจสอบ สักเดือนละครั้งก็ยังได้ หรืออาจจะ 2 เดือนครั้งก็ได้นะครับ เพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยจากไฟฟ้าเนี่ย หากว่าเราโดนไฟดูดไฟช็อตหากไม่มีตัวเซ็นเซอร์ป้องกันแล้ว อันตรายมาถึงชีวิตจริง ๆ อีกปัญหาหนึ่งคือ เรื่องไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ นักศึกษาควรตรวจสอบดูด้วยว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยในแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่เราใช้เนี่ยมีการชำรุดเสียหายหรือเปล่า โดยเฉพาะอุปกรณ์บางอย่างนะครับอย่างที่ที่จาร์เจอนะตู้เย็นอย่างเนี้ยนะครับหรือในวิทยุมีพวกหนู พวกมดนะครับเข้าไปอาศัยไปทำรังในนั้นหรือเปล่า ซึ่งพวกสัตว์พวกเนี้ย ถ้าเกิดว่าเข้าไปทำรางเข้าไปอยู่ในนั้นนะอาจจะจัดสายไฟ อาจจะนำความชื้นเข้าไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำให้ไฟรับวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราได้นะครับ